โยโกไซมัสสวัสดียามเช้าครับ จะเห็นว่าตามตึกและหลายทาง มีหิมะตกปกคลุมเป็นจำนวนมากเลยนะครับ ำลังจะเดินทางไปที่ลานสกีกันครับ อากาศยังติดลบอยู่เลยนะครับ็นหิมะปกคลุมไปหมดนี่ คือพื้นดินและลำธารครับ และสวยงามมากเลยนะครับ เรามาถึงลานสกีกันแล้วนะครับ ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็น เลยผมต้องมาเล่นกระดานเลื่อนที่เนินต่ำๆกันนะครับ ระดานเลื่อนก็สนุกไปอีกแบบนะครับ กระดึบกระดึบกระดึบ านสมควรแล้วนะครับ เราจะเดินทางไปที่ฟาร์มหมีสีน้ำตาลกันนะครับ เราสามารถซื้ออาหารให้หมีจากตู้กดได้นะครับ หรือซื้อแอปเปิลจากบริเวณทางเข้าได้นะครับ ชมบรรยากาศการให้อาหารหมีกันนะครับ ขไม่ถูกเหมือนกันนะครับ ใครพอจะทราบก็คอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างด้วยนะครับ ขอบคุณครับ ีผักเนยและหมู และอาหารทะเลต่างๆครับ ผับไปด้วยทานไปด้วยอุ่นดีครับ อิ่มแล้วนะครับ เราก็ไปชมหุบเขานรกหรือจิโกกูดานิ กันนะครับ ได้ยินเสียงไหมครับ ที่นี่คือบ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ลองชมบรรยากาศรอบๆ ดูนะครับ หน้าเราจะไปสัมผัสบรรยากาศที่ตลาดปลายามเช้า และแถวคลองโอตาลุกันนะครับ แล้วฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ ติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ